วกเราลองคิดดูจริง ๆ แล้วเนี่ยการค้นพบข้อบกพร่องเราเองเนี่ยแล้วก็สามารถละเลิกแก้ไขตนเองได้ ก็จะนำพาให้เราเนี่ยมีคุมสมบัติติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้นะเพราะว่าเราเองก็จะได้รับความสุขกลับมา แต่ทีนี้การที่ค้นพบข้อบกพร่องตนเองของตนเองได้นั่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราลองนึกดูว่าในมนุษย์ของเราโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสายตาเนี่ยมองออกไปข้างนอกเป็นปกติ ในการที่จะย้อนกลับมาดูมองตัวเราเองเนี่ยกลับเป็นเรื่องยาก ยิ่งถ้าจะให้รอให้มีกาลนิดมาตักเตือนเราก็ยิ่งยากใหญ่เพราะว่าเขาก็จะกลัวเราไม่เชื่อ หรือว่ากลัวเราโกรธบ้าง ดังนั้นในการที่จะค้นพบข้อบกพร่องตัวเอง แม้รู้ว่าดี แต่ก็ทำได้ยาก วิชาพุทธวิธีพัฒนิพัฒนานิสัย ก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนี้นะ โดยที่รูปแบบวิชาเนี่ยจะมอบเครื่องไม้เครื่องมือนะให้เราเนี่ยได้กลับไปทบทวนตัวเอง จนทั้งเห็นข้อบกพร่องตัวเอง อาจจะหนึ่งหรือสองข้อก็ตามทีแล้วก็ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยสามารถละเลิกแก้ไขมันได้และดังนั้นถามว่าผลตอบแทนคืออะไร ผลตอบแทนก็คือความสุขที่จะเพิ่มพูนขึ้น ดังนั้นถ้าพวกเราอยากมีความสุขเพิ่มขึ้น พี่ก็ขอเชิญชวนนะ ให้พวกเราเนี่ย ได้มาร่วมกันลงทะเบียนในวิชานี้กัน ขอเจริญพรจ้า